พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 การเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับ และหนึ่งในนั้นก็คือ การเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความบันเทิง สถาบันเกิดเทประเทศไทย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยในปีพศ 2562 นี้ได้กำหนดหัวข้อของการจัดงานว่า Humboldt และสายใยแห่งชีวิต ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้ มีจำนวน 18 เรื่องจาก 10 ประเทศ และจะฉายตามศูนย์จัดฉายต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค 22 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมได้แก่ การตอบคำถาม เล่นเกม การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเยาวชนไทย โดย สวทช และสถาบันเกิดเทศประเทศไทย